ครับมาถึงอีกบทเรียนหนึ่งนะครับบทเรียนนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องมาจากบทเรียนที่แล้วนะครับ ที่ท่านอาจารย์ดรปิยมนัทวรวิทย์รัตนกุลนะครับได้พูดถึงเรื่องของตัวอย่างในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นะครับในบทนี้นะครับก็ยังมีตัวอย่างต่อไปอีก 4 ตัวอย่างด้วยกันนะครับ ประกอบไปด้วยเรื่องของวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ระบบวิดีโอออนดีมานรวมไปถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตและสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ M-Learning ครับ ตัวอย่างแรกนะครับของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้นะครับเรื่องของวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะครับซึ่งหมายถึงการประชุมทางจอภาพนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยนะครับเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างบุคคล หรือว่าคณะบุคคลนะครับที่อยู่ต่างสถานที่หรือว่าห่างไกลกันอาจจะคนละซีกโลกเลยก็ได้นะครับโดยการใช้สื่อสารนะครับทางด้านของมัลติมีเดียนะครับ ที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งแล้วก็เสียงนะครับรวมไปถึงข้อมูลตัวอักษรในการประชุมนะครับที่จะใช้ได้ในเวลาเดียวกันนะครับและเป็นการสื่อสาร 2 ทางนะครับจึงทำให้ดูเหมือนว่าได้ทำการประชุมร่วมกันนะครับในเวลาเดียวกันตามปกติ ในวงการศึกษานั้นนะครับวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับทำให้ผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนั้นสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางจอภาพนะครับ อาจจะเป็นจอภาพทางโทรทัศน์นะครับ แล้วก็ได้ยินทั้งเสียงด้วยนะครับ นักเรียนในห้องเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นภาพแล้วก็เสียงของคุณครูนะครับ สามารถที่จะเห็นอากับ กิริยานะครับของครูผู้สอนนะครับเห็นการเคลื่อนไหว รวมถึงเห็นสีหน้าของครูในขณะที่เขานั่งเรียนอยู่ด้วย คุณภาพของภาพแล้วก็เสียงนั้นนะครับ ก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง 2 ฝั่งนะครับ ที่มีการประชุมติดต่อกันนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับก็จะได้แก่จอโทรทัศน์หรือว่าจอมอนิเตอร์จอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับรวมไปถึงลำโพง ไมโครโฟน กล้องนะครับแล้วก็อุปกรณ์เข้ารหัส และถอดรหัสผ่านเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงครับ ตัวอย่างต่อมาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นะครับ ได้แหลกแก่เรื่องของระบบวิดีโอออนดีมานนะครับมาจากภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันครับเป็นคำทับศัพท์ครับวิดีโอออนดีมานนะครับ ซึ่งเป็นระบบใหม่นะครับที่กำลังได้รับความนิยมนะครับนำมาใช้กันในหลายประเทศนะครับอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือประเทศอังกฤษก็ตามนะครับโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนะครับทำให้ผู้ชมนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ๆ ก็ตามอยู่ตามบ้านนะครับหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกชมรายการนะครับวิดีทัศน์ที่ตนเองนั้นต้องการจะชมได้ โดยการเลือกรายการจากเมนูนะครับแล้วก็เลือกชมได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกันครับ สำหรับวิดีโอออนดีมานนั้นนะครับเป็นระบบที่มีศูนย์กลางการเก็บข้อมูลภาพวิดีทัศน์นะครับไว้จำนวนมากนะครับโดยจัดเก็บในรูปของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ เรียกว่าวิดีโอเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อมีผู้ที่ต้องการที่จะเลือกชมรายการนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้จากฐานข้อมูลที่เขาต้องการครับระบบวิดีโอออนดีมานนั้นจึงถือว่าเป็นระบบที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนทางไกลได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านของเวลา นะครับผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครับตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อีกอันหนึ่งนะครับก็ได้แก่เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีรากฐานความเป็นมานะครับโดยการสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีความประสงค์ในเบื้องต้นนะครับที่จะให้พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีการสนับสนุน ทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อทำการวิจัยในการเชื่อมโยงเครือข่ายขึ้นนะครับโดยให้ชื่อว่าเครือข่ายอาพาเน็ตต่อมาเมื่อเครือข่ายอาพาเน็ตนะครับได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับมีคนนิยมใช้กันมากขึ้นนะครับจึงได้ใช้ชื่อเครือข่ายใหม่ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับกับมหาวิทยาลัย รวมถึงขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับ ออกไปสู่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลแล้วก็เอกชนในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ประเทศไทยเองนะครับได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายนี้นะครับ โดยมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 24 แห่ง ต่อผ่านช่องทางสัญญาณสื่อสารนะครับ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ โดยอินเทอร์เน็ตนั้นนะครับมีประโยชน์ต่อการศึกษามากมายนะครับทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ตื่นตัวต่อการใช้งานนะครับทั้งนี้ เพราะว่าในระบบเครือข่ายนั้นมีข้อมูลข่าวสารที่เขาต้องการใช้เนี่ย มีบรรจุอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับ จึงได้มีอัตราการขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นสูงและรวดเร็วนะครับ แล้วก็ครอบคลุมไปทุกแห่งทั่วโลก จึงทำให้อินเทอร์เน็ตนั้น ถือว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากครับ ตัวอย่างสุดท้ายที่จะนำเสนอเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นะครับ ได้แก่เรื่องของการใช้ M-Learning หรือ Mobile Learning ครับ M-Learning หรือว่า Mobile Learning นะครับก็คือการจัดการเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับ โดยมีการจัดการเรียนการสอนนะครับหรือว่าจัดบทเรียนในรูปแบบของบทเรียนสำเร็จรูป ที่จะสามารถนำเสนอเนื้อหา แล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย แล้วรวมไปถึงการใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับโดยผู้เรียนนั้นนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ ซึ่งถือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อสายสัญญาณนะครับ เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทที่เรียกว่าอุปกรณ์ไร้สายครับ สำหรับ e-learning นั้นนะครับผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนั้นก็จะใช้เครื่องมือที่สำคัญก็คือ อุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ได้สะดวกนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้น ก็ได้แก่เรื่องของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พอร์ตเทเบิลคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต PC เซลโฟนหรือว่า สมาร์ทโฟนนั่นเองครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นนะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับสำหรับพัฒนาการของ M-Learning นะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการของนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มาจากนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกล หรือที่เรียกว่า D-Learning หรือว่า Distance Learning นะครับแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เรียกว่า e-learning หรือ electronic learning จนมาสู่ปัจจุบันที่เรียกว่า m-learning หรือว่า mobile learning นั่นเองครับ